เรามาศึกษาต่อกันในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในยุคธุรกิจดิจิทัลในประเด็นสุดท้ายก็คือการตลาดผ่านอุปกรณ์พกพานะคะ ซึ่งแทบจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าในแต่ละวันคุณใช้โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนรวมทั้งแท็บเล็ตกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ แทบจะทุกกิจกรรมเลยใช่ไหมคะในแต่ละวันนะคะ โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงเทคนิคและแนวทางของการทำการตลาดผ่านอุปกรณ์พกพาหรือโมบายมาร์เก็ตติ้งเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การทำการตลาดผ่านทาง SMS การทำการตลาดผ่านทางโมบายเว็บและการทำการตลาดผ่านทางโมบายแอปสั้นๆ ดังนี้นะคะ โดยจะขอเริ่มจากการทำการตลาดผ่านทาง SMS ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่ไหมคะว่า SMS ยังเป็นการทำการตลาด ผ่านทางมือถือที่ได้ผลในทุกยุคทุกสมัย ยิ่งยุคนี้แล้ว ทุกคนใช้มือถือติดกันนะคะ คือใช้มือถือกันยิ่งกว่าเป็นปะท้องโกไม่ห่างตัวเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นอัตราการตอบรับก็ย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งในการส่งข้อความหรือ SMS ควรมีหลักการดังต่อไปนี้นะคะ ประเด็นแรกก็คือควรแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนค่ะ ว่าคุณส่งข้อความหรือ SMS มาเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใดนะคะ บอกสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับให้ชัดเจนด้วยนะคะ และในการส่งข้อความมานะคะ ควรจะส่งข้อความประมาณ 3-4 ข้อความต่อเดือนนะคะ งดการใช้ภาษาแสลงนะคะ และจะต้องมีการตรวจทานคำผิดก่อนที่จะส่งข้อความด้วย อีกทั้งในเรื่องของการส่งข้อความควรจะส่งถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะ และประเด็นสุดท้ายก็คือข้อความดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิก SMS ได้ด้วยนะคะ ประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของการทำการตลาดผ่านโมบายเว็บค่ะ ซึ่งเราต้องยอมรับนะคะว่าผู้บริโภคหันมาใช้งานโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น ดังนั้นเราควรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเราให้เหมาะสมกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะ ซึ่งการที่เราปรับเปลี่ยนให้ตัวเว็บไซต์ของเราสามารถทำงานในลักษณะของโมบายเว็บได้ จะมีข้อดีดังต่อไปนี้นะคะ ช่วยให้แบรนด์ของเราดูทันสมัยขึ้นไงล่ะคะ ถัดมาก็คือทำให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นในอุปกรณ์ต่าง ๆ นะคะ รวมไปถึงแบรนด์ของเราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยค่ะ สามารถสร้างทราฟฟิก ได้มากขึ้นตามมาเช่นเดียวกันนะคะ และสุดท้ายก็คือ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้อย่างง่ายค่ะ ในประเด็นสุดท้ายของการทำการตลาดผ่านโมบาย นะคะหรือผ่านอุปกรณ์พกพานะคะก็คือการทำการตลาดผ่านโมบายแอปนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์นะคะ เพราะว่าจะมีความพิเศษกว่าการใช้งานบนโมบายเว็บใช่ไหมคะ ซึ่งในเรื่องของการแจ้งข่าวสารเราสามารถแจ้งข่าวสารเฉพาะตัวบุคคลได้ผ่านทางโมบายแอปต่างๆ ค่ะ ดังนั้นในการทำโมบายแอปนะคะ เพื่อรองรับการทำการตลาด จึงจะต้องมีข้อควรพิจารณาหลายส่วนประกอบด้วยกันนะคะ ได้แก่ในเรื่องของอันดับแรกเลยค่ะ การที่เราจะพัฒนาโมบายแอปขึ้นมา เรามีเงินทุนในการพัฒนาแอปพลิเค ชันมากน้อยเพียงใดนะคะ แล้ววัตถุประสงค์หลักในการทำคืออะไรคะ กลุ่มเป้าหมายหลักของคุณคือใคร เป็นกลุ่มที่มีเพศ วัย ถิ่นที่อยู่อาศัย มีระบบ อินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วก็สามารถเข้าถึงนะคะ โดยผ่านพวกอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากน้อยเพียงไหนนะคะ รวมไปถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะว่าคืออะไรนะคะ ถัดมาก็คือเป็นเรื่องของรูปแบบของการนำเสนอ คุณต้องการให้นำเสนอเหมือนหรือแตกต่างจากโมบายเว็บหรือไม่อย่างไรนะคะ และสุดท้ายเป็นเรื่องของแผนการตลาดค่ะ พื่อดึงให้คนสนใจและหันมาดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันของเรานะคะมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแผนการตลาดที่ชัดเจน ในการดึงให้คนหันมาดาวน์โหลดแอปนะคะในส่วนนี้ประกอบด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแนวทางบางส่วน ในการส่งเสริมการตลาดในยุคธุรกิจดิจิตอลนะคะ เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างมืออาชีพเลยค่ะ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะคะ ให้แบรนด์สินค้าของเราเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ ในรายการเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ในหัวข้อ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของรายวิชานะคะสำหรับหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็คือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์นะคะ อย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันด้วยนะคะ